ป a p p y New y ย a r ค่ะ ใกล้ปีใหม่แล้ว ปลายปีแบบนี้นะคะ ไอซ์ก็เลยอยากจะมาสรุปของที่ไอซ์ใช้แล้วชอบตลอดทั้งปีเลยมาเริ่มจากอะไรดีนะอันอันนี้ก็ได้เตรงอันนี้เป็นครีมบำรุงหน้านะคะของคลินิกสูตร Moisture Search เออก็รู้สึกว่าทานแล้วมันแบบหน้าชุ่มชื้นดีนะะมันแบบไม่ ทานแล้วมันก็ซึมไปเลยแล้วก็ไม่มีน้ำมันเพราะว่าไอ้นี่แบบ ผิวค่อนข้างมัน ถ้าเกิดใช้พวกที่มีน้ำมันแล้วเนี่ย มันจะทำให้เกิดการอุดตันและเป็นสิว อันนี้มันจะเหมือนแบบคล้าย ๆเป็นกึ่งๆเนื้อเจลอะแล้วมันก็แบบชุ่มชื้นมากๆ ถ้าเกิดเป็นตอนกลางวันอาจจะใช้อีกยี่ห้อหนึ่ง ตอนกลางคืนจะใช้เป็นอันนี้นะคะ เป็นสีชมพู ราคาก็น่าจะประมาณ 1,500 บาทนั่นเองนะคะใช้ดีมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับวันไหนเนี่ยก็บวกๆเข้าไปนะคะ แช่เย็นนิดนึงก็ฟินค่ะฟิน ส่วนคล้องต่อไปนะคะ เป็นอันนี้กันหยิบได้พอดี รองพื้นยี่ห้อบูชัว ่าเราไปเสิร์ชวิธีการอ่านใน Google มานะคะก็อันนี้เพิ่งได้ลองใช้ไม่นานแต่ก็ชอบนะ รู้สึกว่ามันไม่หนักหน้าดีอะ่ะ แล้วก็เป็นธรรมชาตินี่อันวันนี้ก็ใช้อันนี้อยู่นะ ใช้มาให้ดูว่ามันแบบเป็นไงบ้าง ก็โอเคนะไอ้ใช้เป็นสี 52ซื้อก็จะประมาณนี้เกลี่ยแล้วมันก็ แบบว่าไม่หนาไม่หนา อมหอมได้แบบเหมือนหอมกลิ่นผลไม้อะ่ะ อาจจะขาวกว่าผิวนิดนึง แต่ว่าพอทาแล้วมันทำให้หน้าผ่องดีอะปกปิดไม่ปกปิดไม่มาก ไม่ได้ปกปิดแบบฟูเขาไปเลยขนาดนั้นนะเราก็ใช้แล้วก็หน้าไม่ค่อยมันเท่าไหร่มีแบบเติมเติมแป้งนิดนึงก็รู้สึกว่าอยู่ทั้งวันนี้ รอแป๊บนึงก็อันนี้เริ่มกลืนกับผิวแหละรู้สึกว่าแบบโอเค ชอบนะคะปลื้มหรือปลื้มเออ ที่สำคัญมันไม่แพงด้วยมันแค่ ซื้อตอนเซลไงยู275 บาท 79 หรือ 75นั่นแหละ If and Boy ก็ยังเซลอยู่นะคะ ก็ไปสอยมาตอนเซลนี่แหละก็เลยแบบแฮปปี้นะคะ อันนี้เป็นน้ำตบโคโคเซสีน้ำเงินนะคะก็จริงๆคือได้มาจากเพื่อนที่เขาเป็นคนญี่ปุ่นเขามาฝาก แต่ว่าไม่ได้ลองใช้สักทีวันนึงเหมือนแบบหยิบหยิบมาใช้ปรากฏว่า เฮ้ยมันดีอ่ะ คือมันเป็นแบบ น่าจะเป็นเหมือนแบบผสมโสมมั้ง แล้วก็กลิ่นไม่เหม็นอะหอมทาง่ายนะคะ แล้วก็พอทามันเห็นผลชัดเลยว่า แบบดูขุมขนมันเล็กลงแล้วมันหน้ามันขาวขึ้นเลยแบบเห็นชัดเลย อันนี้คือชอบมากดีมากๆเลยนะคะสำหรับพวกน้ำตกต่าง ๆ จริงๆไอไม่ได้ใช้น้ำตกอันเดียวไอใช้หลายอันแต่ว่าอันนี้คือเห็นผลวอร์กสตรสำหรับไอนะ ที่ไอคิดว่า แต่ว่าอันนี้รู้สึกไม่ไม่ได้ช่วยเรื่องความชุ่มชื้น เหมือนพวกฮาดะที่มันจะผสมไฮยาลูรอนิกช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสอะไรเงี้ยที่สำคัญลมขนมันเล็กลง ชอบตรงนี้แหละ อันนี้มันเป็นอะไรที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนจริงๆ คือใช้แล้วมันปลื้มมาก คือเราเนี่ยต้องสารภาพก่อนว่าเรามีปัญหา ผมสองเหม่ง มันเทิกทุกคนคือแบบ จะสังเกตว่าเราจะไม่ค่อยกล้าผมเปิดขึ้นมาอย่างนี้ เพราะว่าแบบจะตกใจมากๆ ดี๋ยวจะเปิดให้ดูนิดหน่อยก็ได้เออแต่อันนี้คือมันทำให้มันดีขึ้น มันคือ hair tonic นะคะ ของโครงการหลวงนั่นเอง hair tonic hostel บอกเขาบอกว่า มาจากน้ำมันหอมระเหยจากขิง ช่วยให้รากผมและเซลล์ผมแข็งแรง ลดปัญหาผมร่วงอืมคือไอแอมเขาบอกว่าแบบพอสระผมแล้วก็ให้ฉีดฉีดฉีดใช่ไหม แต่ไอฉีดเฉพาะจุด เพราะว่ามีปัญหาแค่ตรงนี้ก็เลยฉีดตรงนี้ประหยัดไงประหยัด เพราะว่าขวดหนึ่งมันประมาณแบบ 700 อ่ะ มันก็แอบแพงอยู่ ็ดร้อยเราก็เลยแบบฉีด พออาบพอสระผมเสร็จใช่ไหมฉีดปุ๊บตรงนี้หนังหัวมันจะเย็นฟูเย็นขึ้นมาเลยแบบรู้สึกว่ามันไปกระตุ้นรากผมไงคิดเอาเองคิดเอาเองพอมันเย็นปุ๊บฉีดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็เย็นขึ้นมาแล้วก็ผมมันงอกขึ้นทุกคนมันเพิ่มขึ้นตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมมันจะเป็นรูปผมอ่ะ เออแล้วมันก็แบบเยอะขึ้นเนี่ย เออ น้องมีน้องแล้วเนี่ย น้องแบบนะสามารถจับต้องได้นะคะ แต่ก่อนจะบางเบา แต่ข้างนี้จะการหนักกว่า ทุกคนแบบ ให้ดูนิดเดียวเพราะว่าเขิน ดูสิ เครียดมากเลย แต่ว่ามันดีขึ้นหลังจากใช้อันนี้ มันก็แบบ คือหลังจากที่มันบางๆอ่ะ มันก็เริ่มยาว ยาวทัน ยาวทันรุ่น รุ่นข้างบนใช่ไหมมันยาวทันกันและสามารถแบบนี้ได้ แต่ว่า ตรงนี้ก็ค่อยๆบำรุงกันไปนะคะ ก็ มันได้ผล อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะ สักสองสามเดือนก็จะเห็นผลแล้วแหละ อืมมันเวิร์กมากๆนะคะหาถ้าหมดขวดนี้ไม่รู้จะไปหาซื้อยังไงเลยก็ถ้าใครรู้ว่าซื้อที่ไหนก็บอกด้วยนะคะ ก็อยากจะอยากจะใช้ต่อไปนะ Hair Tonic Hostel ดีงามมากๆ ยังไม่จบกับความผมนะคะ อันนี้ชอบมากคือ มีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าผมมันไม่ไหวแล้ว ช่วงปลายผมมันแบบ แตกเป็นแบบเงี้ย 2แฉกนะคะก็เข้าเซเว่นแล้วก็ไปสะดุดตาก็เลยลองใช้ดู กับโดฟอันนี้ Nutritive Nutritive Solution เป็นเซรั่มนะคะ ใช้หลังจากสระผมเสร็จก็เอามาเม็ดนึงบีบออกมาก็บีบใส่มือแล้วก็รูปจากกลางผมลงมารู้สึกเลยว่าพอใช้แล้วมันแบบเห็นผลอะ มันแบบผมมันนุ่มขึ้นจริงๆนะ มันก็ราคาแอบแรงอยู่นะ59 บาท มีแค่6เม็ดเท่านั้นเอง มันก็ มันก็แพงอะเป็นละ9บาทอะกว่ากว่าด้วยกว่ากว่าด้วยอ๋อที่ชอบอีกอันอันนี้ตรงที่ว่ามัน มันไม่ได้เป็นน้ำมันเหนอะหนาเหมือนแบบพอทาแล้วมันซึมไปเลยอะมันไม่ได้แบบมาเคลือบผมแล้วเหนอะ เป็นก้อนอยู่ทั้งวันนะเนาะ มันแบบ ทาแล้วมันก็เออหายไปแล้วมันก็หอมๆ แล้วผมที่สำคัญคือผมมันนุ่มขึ้น รู้สึกได้เลย คือดีมากๆ นะคะอันนี้ ยอดขายอันดับ 1-2 ปีซ้อนฟื้นบำรุงผมเสียจ้างได้นะคะ อันนี้โฆษณาให้สีแล้ว อ่ะถูกและดีทุกคน น้ำหอมมินิโซนะคะ อันนี้คือแบบซื้อขำๆแบบ แต่ก็ปรากฏว่า อืมมันหอมแล้วมันก็ติดทนนะนะซื้อขำๆไปไปเที่ยวต่างประเทศแล้วมันขวดเล็กดีขี้เกียจแบบฉีดแบ่งจากขวดใหญ่มากอันนี้เป็นกลิ่น Patinating Sakura เป็น EDP นะคะ EDP ก็จะ ติดทนอยู่ติดทนไม่ใช่แบบมิสชิดซะหน่อย โอ๊ยก็จะเห็นหลายๆคนเขารีวิวกันอยู่เนาะว่ามันแบบโอเคอยู่กับราคาเหมือนแบบกลิ่นอาจจะแบบกอบแบรนด์ดังมาหรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่เรื่องความติดทนนี่เขาก็ยกยกให้เหมือนกันนะสำหรับราคาก็กรุบกริบค่ะซื้อมาขำๆ แต่แบบไม่ได้หอมแบบฉุนแบบ แบบอะไรอะน้ำหอมตลาดนัดคือก็ไม่ใช่ขนาดนั้นมันก็มันโอเคมันโอเค recommend ค่ะ มันมีหลายไซส์นะ อันนี้ไซส์เล็กกับ 60 กว่าบาท มีให้เลือกเยอะถ้าเกิดเป็นไซส์ใหญ่หน่อยแบบ100มิลลิลิตรก็จะประมาณ 200 กว่าบาท ก็ถูกอยู่ดีอะยูเออไปซื้อมาเลยอ่ะมาหมดเครื่องสำอางกันบ้างก็ ไม่เยอะมากนะคะ ก็หยิบที่ชอบจริงๆก็อันนี้เลย ถ้าใครที่ ดูในคลิปที่ไปเที่ยวไต้หวันก็จะเห็นว่าพึ่งสวยนี้มาจากไต้หวันนะ แต่จริงๆแล้วเป็นมาสคาร่าของแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะ นี้ฮิโรอีมีค่ะชอบมากๆตรึงคือชอบตัวนี้ตรงที่มันเป็นแบบทาแล้วผลตามันยาวขึ้นจริงอะนี่ชื่อรุ่น Long and Curl Mascara นะคะ Advanced Film คือทาแล้วมันผสม ไฟเบอร์พอทาปุ๊บมันจะต่อขนตาให้เราแบบยาวขึ้นอีกอะอันนี้ก็อันนี้ก็ปัดอันนี้นะให้ดูกันว่าเออแล้วมันปัดง่าย บัดแล้วขนตายาวจริง แล้วก็ไม่เป็นก้อนเออชอบตรงนี้ ประมาณ 300 กว่าบาทนะคะ ถ้ามันหมดแล้วก็อยากจะซื้อใช้ต่อนะ ดีงามอยู่ next อันนี้นะคะ Miss Teen Super Black เอ่อ Fix Liner นะคะ ทุกคนก็จะรู้ว่า Miss Teen เนี่ยมีอายไลเนอร์ เยอะมาก เลือกไม่ถูกเลย ก็อันนี้ก็แบบไปสุ่มหยิบมาเป็นสีแดง ปรากฏว่าเออ ชอบรุ่นนี้ที่สุดเลยนะเท่าที่ลองใช้ของมิสทีนมา มัน มันแบบเขียนง่ายอะ แล้วมันก็ทนที่สุดในหลาย ๆ รุ่น รุ่นสีเหลืองที่เขาบอกว่าดีก็ใช้แล้วก็ชอบนะ แต่ว่ารู้สึกว่ามันเป็นฟิล์มไปหน่อยอะ อันนี้มันจะแบบไม่รู้สึกว่ามันเป็นฟิล์มอะ น่ะไม่สะเทือนเว้ย แล้วลองรูปกับน้ำเทียบกับรุ่นอื่น อันนี้ติดคนสุด แล้วถูๆมันก็ไม่หลุด เออ ดีจริง อีกรุ่นหนึ่งที่ใช้เคยใช้ก็เป็นสี สีเงินเงินนะ ก็เขียนเส้นเล็กดี แต่ว่ามันก็ไม่ได้ติดทนเท่านี้คือการที่เราจะใช้อายไลเนอร์สักอัน เราต้องแบบทำความรู้จักกับมันสักให้เรารู้จักทิศของผู้กันระยะขน และต่างๆจะคุ้นเคยแต่เนี้ยชอบชอบที่สุดในของมิสทีนแล้วก็ใช้ใช้จนหมดแล้วเนี่ย แต่ว่าก็ยกให้รุ่นนี้เป็นที่ชอบที่สุดนะคะของมิสทีนอายไลเนอร์และและและและและสุด ท้ายแล้ว ก็คือลิปแมทจุ่มลิปจุ่มลิปจุ่มแมทเขาจะแมทจุ่มจุ่มอันนี้ของ NYX นะคะ รุ่นอะไรอะ l u x u r y ก็นั่นแหละค่ะไปแย่งชิงมาจากตอนที่ If and Boy มันเซลทุกคนก็คงจะรู้นะคะว่าแบบ มันโหดร้ายมากจริงกว่าจะได้มาเป็นสีเอ o กโซติกและสีสีดักชันนะคะก็ สีสวยมาก ๆ ทาแล้วก็ตุ่นๆอะดูแบบผู้ดีผู้ดีสุภาพทาได้ อันนี้จะแบบดูแบบเปรี้ยวหน่อยนี่ก็ทาได้ตลอด แต่ว่าทาแล้วมันจะเหมือนสีมันจะเปลี่ยน มันจะเข้มกว่าที่ดูในหลอดหน่อยเนาะ ที่ชอบลิปรุ่นนี้ก็เพราะว่ามันสีมันสวย มันทาแล้วมันก็ไม่ได้แห้งแบบเกลอะเหมือนลิปยี่ห้อหนึ่ง เออ นั่นแหละที่ทาแล้วมันจะแตกแล้วมันแห้งเกินไปอันนี้ ไม่ได้แห้งขนาดนั้นแล้วมันที่สำคัญมันติดทนมากมากเลยแบบ ไปกินไปกินข้าวกับเพื่อนกินน้ำมันไม่ติดที่แก้วเลย ชอบตรงที่สีมันเป็นสไตล์ที่เราชอบอะสีในคอลเลกชันนี้สวยหมดเลยนะคะ ก็เป็นแนวที่แบบทุกคนทุกสีผิวน่าจะแบบทาแล้วมันเวิร์กอะสุดท้ายแต่เป็นท้ายสุด ไม่ใช่เครื่องสำอางหรืออะไร มันเป็น เสื้อตัวนี้เองทุกคนของที่ใช้แล้วชอบในปี 2017 เพราะว่ามันคือ

เห็นว่ามีพรมมีพร็อพจริงๆก็มีหลายสีมากนะที่คาดผม เนี่ยมันแบบเห็นแล้วมันแบบอยากได้มากเลย แต่ว่าก็มีความลังเลนิดหน่อยว่าใส่แล้วจะดูเด๋อหรือเปล่า ก็อดใจในความน่ารักของน้องกวิน นี้ไม่ได้จริงๆนะคะ พิกัดก็คือ H&M นั่นเองนี่จะทำให้น้องแก้มแดงก่อนนะเกรเกรนะเขินก็ได้นี่เออเห็นไหมฮ แ่แม่มันน่ารักไงชอบมากมากเลยนะคะก็ ในช่วงปลายปีธันวาแบบนี้ก็เหมาะที่จะใส่อะไรแบบนี้ก็ถ้าไปใส่เดือนอื่นมันก็อาจจะดูแบบเอออะไรอายุเฟสทีฟอะไรขนาดนั้นก็นี่แหละค่ะมันเป็นอะไรที่ใส่แล้วรู้สึกมีความสุขนะคะเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนี่ก็จบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวของที่ ไอใช้แล้วชอบตลอดปี 2017 นะคะ ส่วนปีหน้าเนี่ยก็ยังขอให้ติดตามกันอยู่นะคะ เพราะว่าก็จะมีคลิปสนุกสนุกปล่อยมาเรื่อยๆ เลยค่ะบายบายแฮปปี้นิวเยียร์นะคะ อย่าฉลองกันมากนะคะ ดูแลสุขภาพด้วยค่ะบายบาย